สรุปบทเรียนบทที่ 2 การรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญต่อการศึกษา การดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ เข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ สืบค้นสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การรู้ ICT การรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การรู้ทางดิจิตอลการรู้เท่าทันสื่อ องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ การกำหนดขอบเขต การวางแผน การรวบรวม การประเมิน การจัดระบบ และการนำเสนอ ตลอดจนสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาประกอบด้วย 5 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การวางแผนกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การค้นหา การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ มาตรฐานที่ 3 การประเมินสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม มาตรฐานที่ 4 การใช้สารสนเทศ และมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย